ความหมายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์นะคะ ก็คือการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลที่อยู่บนระบบดังกล่าวนะคะ และถ้ามองในมุมที่กว้างขึ้น ก็จะหมายถึงอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ ซึ่งอาศัยความเกี่ยวเนื่องกับระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย อย่างไรก็ตาม อาชญากรรมประเภทนี้ไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยตรงค่ะ เราลองมาแบ่งประเภทของการกระทำผิดกันนะคะ ซึ่งก็สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบค่ะ รูปแบบแรกนะคะก็คือ การกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์อันทำให้เหยื่อได้รับความเสียหาย และผู้กระทำได้รับผลประโยชน์ตอบแทนค่ะสำหรับอีกรูปแบบนะคะก็คือการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ และในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ เพื่อนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี ก็จะต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเช่นเดียวกันค่ะ